楽しい日本語มินาซัง สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานุชินิฮงโกภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ ช่วงนี้เนาะทุกคนก็ได้เจอวิกฤต ไวรัสโคโรนานะคะ ก็ขอให้ทุกคนเนาะดูแลสุขภาพนะคะ ให้ดีๆเนาะพยายามหมั่นล้างมือบ่อยๆ นะคะ ไปข้างนอกก็ใส่แมสนะ เราต้องดูแลตัวเองนะคะ ด้วยความมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป แต่ก็ไม่ประมาทค่ะ แล้ววันนี้นะคะพี่ก็ได้รวบรวมเนาะคำศัพท์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มาฝากกันนั่นเองนะคะ ในสภาวะวิกฤตแบบนี้เนาะเราก็ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ได้รวบรวมคำศัพท์นะคะ มาจากเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงคำศัพท์ก่อนหน้านี้ที่ได้แชร์ไปนะคะ จากน้องล่ามคนเก่งนะคะ ก็คือน้องตุ๊กตานั่นเองเนาะก็ได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับโควิด ไว้ในคลิปนี้นะคะจะมีคำอ่านที่เป็นตัวโรมันจิกับตัวภาษาไทยให้ด้วย เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าคำศัพท์ที่พี่เอามาฝากวันนี้มีอะไรบ้าง และ คำศัพท์เซตนี้นะคะ พี่ก็เตรียมไฟล์ e-book นะคะเป็นไฟล์ PDF ไว้ให้ทุกคนดาวน์โหลดฟรียังไง เดี๋ยวลองติดตามที่ท้ายคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าศัพท์เซตนี้มีอะไรบ้างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症。感染感染。感染が拡大している地域。感染が拡大している地域。危険感染症地域。 危険感染症地域โรคติดต่อ感染症感染症โรคติดต่อ伝染病伝染病กระทรวงสาธารณาสุข保健省保健省กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อของไทย 対感染症法対感染症法การตรวจหรือกักกันเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ตรวจคัดกรองโรค เคนเยกิ เคนเยกิ มาตรการกักกันเคนเยกิโซจิเคนเยกิโซจิเพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการการกักกัน 検疫措置の強化検疫措置の強化การเพิ่มประสิทธิภาพการกักกัน検疫強化検疫強化การกักกันตัวเอง自己検疫自己検疫การกักกันตัวเองอย่างน้อย 14 วัน 最低14日間の自己検疫。最低14日間の自己検疫。การสังเกตตัวเองอย่าง最低14日間の自己観察。最低14日間の自己観察。การรออยู่スタンバイ、อยู่ที 自宅待機自宅待機ผู้ติดเชื้อ感染者感染者อาการป่วย病状病状อาการของโรค症状症状มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 37.5度以上の発熱がある。37.5度以上の発熱がある。I 咳咳อาการไอแห้งๆการกรから咳から咳มีน้ำมูก鼻水 鼻水เจ็บคอ喉の痛み喉の痛みหายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบากอิคิริเดะอิคิริเดะปวดเมื่อยเนื้อตัวเค็มไตกันเค็มไตกัน จามคุชามิคุชามิ อดอักเสบ肺炎肺炎การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา新型コロナウイルス感染予防新型コロナウイルス感染予防マンランムー手洗いの徹底手洗いの徹底 สบู่เช็กแกงเช็กแกงแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออลกอฮอล์消毒液อฮอล์消毒液สวมใส่หน้ากากป้องกันマスクの着用マスクの着用สวมใส่หน้ากากป้องกันตอนที่ออกไปข้างนอก 外出時のマスクの着用外出時のマスクの着用パラチカムノッガンボリハンラチカンナイスタナカンチュクチュン非常事態における統治に関する直令非常事態における統治に関する直令ガンパカチャイポロコチュクチュン 非常事態宣言発令。非常事態宣言発令。ハムオカンノ外出禁止。外出禁止。カーフィウ、ルハムオクジャバン。外出禁止令。外出禁止令。カーフィウ、 การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาลการห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด เวลากลางคืน夜間外出禁止令夜間外出禁止令ระยะฟักตัว ระยะที่ไม่แสดงอาการ潜伏期間潜伏期間 หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตัวกึกตัวกึกการพักฟื้น เซโยเซโยการแพร่ระบาดปันเดมิกปันเดมิก อัตราการเสียชีวิต ชิริตชิริตพันธุกรรมอิเดน อีเดนยีน หน่วยถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมีเดนีเดน伝子การแยกคนไข้โรคระบาดออก การแยกไม่ให้ปะปนกันกค隔離ริสามัญสำนึกจกิ常สกิ ไม่มีสามัญสำนึก無常識無常識ฟุ้งกระจายกว้างออกไป กระจัดกระจายออกไป拡散拡散สารคัดรัง分泌物分泌物กลายพันธุ์変異変異 ลุกรามแพร่กระจายไปทั่วบางเย็นบางเย็นไม่แสดงอาการมุโชโจมุโชโจแสดงอาการฮัชโชฮัชโชภูมิคุ้มกันเมเยกิเมเยกิภูมิคุ้มกันต่ำ免疫低下 免疫低下ระยะแพร่เชื้อうつるきうつるきผลเป็นบวก positive 陽性陽性ผลเป็นลบ negative 陰性陰性องค์การอนามัยโลก WHO 世界保健機関 世界保健機関ชุมนุม集会集会ห้ามชุมนุม集会禁止集会禁止สถานบันเทิง娯楽施設娯楽施設เมืองหลวง首都首都อาณาบริเวณรอบๆเมืองหลวง สโตเกนสโตเกนการปิด การปิดไม่ให้ผ่านเข้าออกฮูซะฮูซะการปิดเมือง ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ ล็อกดาวน์สโตฮูซะสโตฮูซะการปิดเมืองกรุงเทพบังกกฮูซะ บังก็ฮือสะการปิดโรงเรียนกักโกฮือสะกักโกฮือสะการทำงานที่บ้าน work from home ้กค在ม勤務在宅勤務กคิมการทำงานทางไกล หรือการทำงานที่บ้าน telework work at home เทเลว w o r k テレワークการเว้นระยะห่างทางสังคม社会的距離確保社会的距離確保社会的距離を空ける社会的距離を空けるเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร 対人距離2メートル確保。対人距離2メートル確保。หลีกเลี่ยงจุดที่มีผู้คนแออัด หลีกเลี่ยงฝูงชน人混みを避ける。人混みを避ける。กวานซื้อกักตุน買い占める。買い占める。พื้นที่แพร่ระบาด流行地域。 流行地域ที่มาที่ไปช่องทางการติดเชื้อ感染経路感染経路การติดเชื้อผ่านละอองฝอย เช่น ไอจาม เป็นต้น飛沫感染飛沫感染การติดเชื้อจากการสัมผัส接触感染 接触感染หลีกเลี่ยงการจับสัมผัสที่ไม่จำเป็น不要な接触を避ける不要な接触を避けるโรคประจำตัว持病持病ผู้สูงอายุ高齢者高齢者ไม่จำเป็นไม่ด่วน 不要不急不要不急การตั้งด่านตรวจ การตั้งจุดตรวจเกณฑมงเมงด่านตรวจ จุดตรวจเก所ฑ์มงจเมงจระงับการเดินทาง ยกเลิกการเดินทาง渡行中止渡行中止 กระทรวงการต่างประเทศ外務省外務省วีซ่า ซาโช ซาโชจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่新規症例数新規症例数ยอดรวมผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม累計症例数 累計症例数จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่新規死亡者数新規死亡者数ยอดรวมผู้เสียชีวิต จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม累計死亡者数累計死亡者数จำนวนการรักษาหาย จำนวนการรักษาหายทั้งหมด累計治癒数累計治癒数 โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์เนาะเกี่ยวกับไวรัสโควิดนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะ ถ้าอยากได้เนาะคำศัพท์ในคลิปนี้นะคะ ก็สามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะ ก็แอดไลน์มาที่ Line แอดทันโชินิฮงโกะนะคะหรือยิงบาร์โค้ดนี้ได้เลยเนาะก็จะมีลิงก์นะคะให้ดาวน์โหลดกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอ ให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทแล้วเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะ และตอนท้ายคลิปนะคะ ก็จะมีให้ทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบยังไง อย่าเพิ่งปิดคลิปโอเคค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症。感染感染。感染が拡大している地域。感染が拡大している地域。危険感染症地域。 危険感染症地域โรคติดต่อ感染症感染症โรคติดต่อ伝染病伝染病กระทรวงสาธารณาสุข保健省保健省กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อของไทย 対感染症法対感染症法การตรวจหรือกักกันเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ตรวจคัดกรองโรคเคนเยกิเคนเยกิมาตรการกักกันเคนเยกิโซจิเคนเยกิโซจิเพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการการกักกัน 検疫措置の強化検疫措置の強化การเพิ่มประสิทธิภาพการกักกัน検疫強化検疫強化การกักกันตัวเอง自己検疫自己検疫การกักกันตัวเองอย่างน้อย14วัน 最低14日間の自己権益。最低14日間の自己権益。การสังเกตตัวเองอย่างน้อย14วัน最低14日間の自己観察。最低14日間の自己観察。การรออยู่ที่บ้านสแตนบายอยู่ที่บ้าน 自宅待機自宅待機ผู้ติดเชื้อ感染者感染者อาการป่วย病状病状อาการของโรค症状症状มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 37.5度以上の発熱がある。37.5度以上の発熱がある。I 咳咳あかん、あいへんへん。がんくらえん。からせきからせきみなもなもくらい鼻水 鼻水เจ็บคอ喉の痛み喉の痛みหายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก息切れ息切れปวดเมื่อยเนื้อตัว倦怠感倦怠感จามくしゃみくしゃみ ปอดอักเสบ肺炎肺炎การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา新型コロナウイルス感染予防新型コロナウイルス感染予防マンランム手洗いの徹底手洗いの徹底 สบู่เช็กแกงเช็กแกงแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออลกอฮอล์消毒液アルコール消毒液สวมใส่หน้ากากป้องกันマスクの着用マスクの着用สวมใส่หน้ากากป้องกันตอนที่ออกไปข้างนอก 外出時のマスクの着用外出時のマスクの着用パラチカムノッガンボリハンラチカンナイスタナカンチュクチュン非常事態における統治に関する直令非常事態における統治に関する直令ガンパカチャイポロコチュクチュン 非常事態宣言発令。非常事態宣言発令。ハムオカンノ外出禁止。外出禁止。カフィウ、ルハムオクジャバン。外出禁止令。外出禁止令。カフィウ、 การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาลการห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด เวลากลางคืน夜間外出禁止令夜間外出禁止令ระยะฟักตัว ระยะที่ไม่แสดงอาการ潜伏期間潜伏期間 หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตัวกึกตัวกึกการพักฟื้น เซโยเซโยการแพร่ระบาดปันเดมิกปันเดมิก อัตราการเสียชีวิต ชิริตชิริตพันธุกรรม อีเดน อีเดนยีน หน่วยถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมีเดนีเดนชิการแยกคนไข้โรคระบาดออก การแยกไม่ให้ปะปนกันกักริกักริสามัญสำนึกจกิ常識กิ ไม่มีสามัญสำนึก無常識無常識ฟุ้งกระจายกว้างออกไป กระจัดกระจายออกไปกักซันกักซันสารคัดรัง分泌物分泌物กลายพันธุ์変異変異 ลุกรามแพร่กระจายไปทั่วบางเย็นบางเย็นไม่แสดงอาการมือโชโจมือโชโจแสดงอาการฮัชโชฮัชโชภูมิคุ้มกันเมเยกิเมเยกิภูมิคุ้มกันต่ำ免疫低下 免疫低下ระยะแพร่เชื้อうつる気うつる気ผลเป็นบวก positive 陽性陽性ผลเป็นลบ negative 陰性陰性องค์การอนามัยโลก WHO 世界保健機関 世界保健機関ชุมนุม集会集会ห้ามชุมนุม集会禁止集会禁止สถานบันเทิง娯楽施設娯楽施設เมืองหลวง首都อาณาบริเวณรอบๆเมืองหลวง กนสโตเกนการปิด การปิดไม่ให้ผ่านเข้าออกูฮูซะการปิดเมือง ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ ล็อกดาวน์สตูะสโตฮูซะการปิดเมืองกรุงเทพบังกอกซะ บังก็คือสะการปิดโรงเรียนกักโกคือสะกักโกคือสะการทำงานที่บ้าน work from home 在ม勤務在宅จักคิมการทำงานทางไกล หรือการทำงานที่บ้าน telework work at home วレワーク テレワークการเว้นระยะห่างทางสังคม社会的距離確保社会的距離確保社会的距離を空ける社会的距離を空けるเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร 対人距離2メートル確保。対人距離2メートル確保。หลีกเลี่ยงจุดที่มีผู้คนแออัด หลีกเลี่ยงฝูงชน人混みを避ける。人混みを避ける。กวานซื้อกักตุน買い占める。買い占める。พื้นที่แพร่ระบาด流行地域。 流行地域ที่มาที่ไปช่องทางการติดเชื้อ感染経路感染経路การติดเชื้อผ่านละอองฝอย เช่น ไอจาม เป็นต้น飛沫感染飛沫感染การติดเชื้อจากการสัมผัส接触感染 接触感染หลีกเลี่ยงการจับสัมผัสที่ไม่จำเป็น不要な接触を避ける不要な接触を避けるโรคประจำตัว持病持病ผู้สูงอายุ高齢者高齢者ไม่จำเป็นไม่ด่วน 不要不急不要不急การตั้งด่านตรวจ การตั้งจุดตรวจเคนมองเนมองด่านตรวจ จุดตรวจเคนมองจเนมองจระงับการเดินทาง ยกเลิกการเดินทาง渡行中止渡行中止 กระทรวงการต่างประเทศ外務省外務省วีซ่า ซาโช ซาโชจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่新規症例数新規症例数ยอดรวมผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม累計症例数 累計レース。จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่新規死亡者数新規死亡者数ยอดรวมผู้เสียชีวิต จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม累計死亡者数累計死亡者数จำนวนการรักษาหาย จำนวนการรักษาหายทั้งหมด累計治癒数累計治癒数